สวัสดีค่ะ ตอนที่ 41 การหาปริมาตรของรูปทรงสามมิติที่เกิดจากการหมุนโดยวิธีแบบจาน วัตถุประสงค์ในตอนนี้นะคะ เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาวิธีการหาปริมาตรของทรงสามมิติ ที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่กำหนดโดยวิธีแบบจาน ก่อนอื่นนะคะ เรามาดูความหมายของรูปทรงสามมิติที่เกิดจากการหมุนนะคะ หมายถึงรูปทรงสามมิตินะคะ ที่เกิดจากการหมุนบริเวณ ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนะคะ ในระนาบรอบเส้นตรงเส้นหนึ่ง เรียกว่าแกนหมุน ต่อไปนะคะเป็นการหาปริมาตรของรูปทรงสามมิติ ที่เกิดจากการหมุนโดยวิธีแบบจานนะคะคือปริมาตรนะคะของรูปทรงสามมิตินะคะที่เกิดจากการหมุนบริเวณ R นะคะที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบนระนาบ รอบแกนหมุนนะคะ พื้นที่หน้าตัดนะคะที่ได้นะคะก็จะมี 2 แบบด้วยกันนะคะก็คือ พื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลม หรือพื้นที่หน้าตัดเป็นวงแหวน วิธีแบบจานนี้นะคะ จะทำการแบ่งบริเวณ R นะคะให้เป็นแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆ นะคะให้ตั้งฉากกับแกนหมุน กรณีหมุนบริเวณ R นะคะ โดยวิธีแบบจานรอบแกน x พื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลม ให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องและ f(x) มากกว่าเท่ากับ 0 สำหรับทุก x ในช่วงปิด AB และ R เป็นบริเวณที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ f(x) แต่อยู่เหนือแกน x นะคะ สำหรับ x ที่มากกว่าเท่ากับ a น้อยกว่าเท่ากับ b ดังรูปนะคะ นำบริเวณ r นะคะ หมุนรอบแกน x นะคะ ได้รูปทรงสามมิตินะคะ การคำนวณหาปริมาตรทำได้ดังนี้นะคะ ให้ v แทนปริมาตรของรูปทรงสามมิติที่เกิดจากการหมุนบริเวณ R ด้วยวิธีแบบจานรอบแกน x นะคะ เราทำการแบ่งบริเวณ R นะคะเป็นแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะให้ตั้งฉากกับแกนหมุนนะคะ โดยแบ่งช่วงปิด AB ออกเป็น n ช่วงย่อย จุดแบ่งคือ a เท่ากับ x 0น้อยกว่า x 1น้อยกว่าไปเรื่อยถึง xn ซึ่งเท่ากับ b ปริมาตร v ที่ต้องการนะคะ ถูกแบ่งเป็น n ชิ้น ในแต่ละชิ้นมีปริมาตรเป็น v 1 v 2ไปเรื่อยๆ ถึง vn สามารถประมาณนะคะ ปริมาตรนะคะของแผ่นจานที่เกิดจากการหมุนนะคะแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้าชิ้นที่ k ได้ จะเห็นว่านะคะพื้นที่หน้าตัดนะคะเป็นวงกลม พื้นที่วงกลมนะคะคือ AK เท่ากับ pi คูณด้วย fx star k ทั้งหมดยกกำลังสองปริมาตร vk นะคะก็คือ พื้นที่หน้าตัดนะคะคูณด้วยความหนาทำให้ได้ว่า vk เท่ากับ ak คูณด้วย delta xk ซึ่งเท่ากับ pi คูณด้วย fx star k ทั้งหมดยกกำลังสองคูณด้วย delta xk ดังนั้นนะคะปริมาตร v มีค่าประมาณด้วยซิกมานะคะ vk k เท่ากับ 1 ถึง n ซึ่งเท่ากับซิกมานะคะพายคูณด้วย fx ตา k ทั้งหมดยกกำลังสองคูณด้วยเดลต้า xk k เท่ากับ 1 ถึง n ถ้าให้ความกว้างของช่วงนะคะเดลต้า xk นะคะเข้าใกล้ 0 หรือ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ทำให้ได้ว่า ปริมาตร v นะคะของเราก็จะเท่ากับ ลิมิตของซิกมานะคะพายคูณด้วย fx ตา k ทั้งหมดยกกำลังสองคูณด้วยเดลต้า xk k เท่ากับ 1 ถึง n เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ เนื่องจาก f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab เราก็จะได้นะคะว่า ปริมาตรนะคะของทรงสามมิติ v นะคะ ก็จะเท่ากับอินทิเกรตจาก a ถึง b นะคะพายคูณด้วย f(x) ทั้งหมดยกกำลังสอง dx กรณีหมุนบริเวณ r นะคะ ด้วยวิธีแบบจานรอบแกน y พื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลม เราจะทำการพิจารณานะคะ ในส่วนการแบ่งบริเวณ r นะคะ ให้เป็นแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็ก ๆ นะคะ ตั้งฉากกับแกนหมุนนะคะ ในที่นี้คือแกน y วิธีการหาปริมาตรนะคะ ทำนองเดียวกันกับหมุนรอบแกน x ดังนี้ ให้ w นะคะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง และ wy นะคะมากกว่าเท่ากับ 0 สำหรับทุก y นะคะในช่วงปิด cd และ r เป็นบริเวณที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งนะคะ x เท่ากับ wy สำหรับ y ที่มากกว่าเท่ากับ c น้อยกว่าเท่ากับ d ปริมาตรทรงสามมิติ v นะคะ ก็จะเท่ากับอินทิเกรตจาก c ถึง d นะคะพายคูณด้วย wy ทั้งหมดยกกำลังสอง dy ตัวอย่างหนึ่งนะคะ ให้ r เป็นบริเวณที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ รากที่สองของ x แกน x เส้นตรง x เท่ากับ 1 และ x เท่ากับ 4 จงหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณ r โดยวิธีแบบจานรอบแกน x ก่อนอื่นนะคะเราจะวาดรูปบริเวณ r นะคะที่ปิดล้อมด้วยโค้งที่โจทย์กำหนดให้ เราก็จะได้บริเวณ r นะคะคือบริเวณที่แลเงานะคะ ดังรูปนะคะ หมุน บริเวณ R นะคะ โดยวิธีแบบจานรอบแกน x นะคะ ก็จะได้ทรงสามมิติมานะคะ แต่ว่าจะทำการหาปริมาตรนะคะของทรงสามมิตินี้นะคะ เราจะทำการแบ่งบริเวณ R นะคะเป็นแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ ให้ตั้งฉากกับแกนหมุนนะคะ ก็คือแกน x เราก็จะได้แผ่นจานหนา dx พื้นที่หน้าตัดมีรัศมี y เท่ากับรากที่สองของ x สำหรับ x ที่มากกว่าเท่ากับ 1 น้อยกว่าเท่ากับ 4 ดังนั้นนะคะ จะได้ปริมาตรของรูปทรงสามมิติที่เกิดจากการหมุนนะคะ ปริมาตร v เท่ากับ อินทิเกรต จาก 1 ถึง 4 นะคะพายคูณด้วยรากที่ 2 ของ x ทั้งหมดยกกำลัง 2 dx ซึ่งเท่ากับพายคูณด้วย อินทิเกรตจาก 1 ถึง 4 x dx ทำให้ได้ปริพันธ์นี้นะคะ มีค่าเท่ากับายคูณด้วย x ยกกำลังสองส่วนสองจากค่า x เท่ากับ1นะคะ ถึง x เท่ากับ4จากนั้นนะคะ เราก็แทนค่านะคะ x นะคะด้วยขอบบนนะคะเท่ากับ 4 ลบด้วยแทนค่า x ด้วยขอบล่างนะคะเท่ากับ 1 ก็จะมีค่าเท่ากับายคูณด้วยวงเล็บ 8ลบ1ส่วน2นะคะซึ่งเท่ากับ 15 ส่วน2พายลูกบาทหน่วย ตัวอย่าง2นะคะจงหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณถูกปิดล้อมด้วยพาราโบลา x เท่ากับ y ยกกำลังสองเส้นตรง x เท่ากับ 0 y เท่ากับ 0 และ y เท่ากับ 2 รอบแกน y โดยวิธีแบบจานนะคะ เราทำการวาดรูปบริเวณ R นะคะที่ปิดล้อมด้วยโค้งที่โจทย์กำหนดให้นะคะเราก็จะได้นะคะบริเวณ R ก็คือบริเวณที่แรงเงาดังรูปนะคะหมุนบริเวณ R นะคะโดยวิธีแบบจานนะคะรอบแกน y นะคะเราก็จะได้ทรงสามมิตินะคะหาปริมาตรนะคะโดยแบ่งบริเวณ R นะคะ เป็นแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ตั้งฉากกับแกน y เราก็จะได้แผ่นจานหนา นะคะ dy พื้นที่หน้าตัดมีรัศมี x เท่ากับ y ยกกำลังสองสำหรับ y มากกว่าเท่ากับ 0 น้อยกว่าเท่ากับ 2 ดังนั้นจะได้ปริมาตรของรูปทรงสามมิติที่เกิดจากการหมุนนะคะ ปริมาตร v เท่ากับอินทิเกรตจาก 0 ถึง2พายคูณด้วย y ยกกำลังสอง ทั้งหมดยกกำลังสอง dy ซึ่งเท่ากับพายอินทิเกรต0ถึง 2 y ยกกำลัง4 dy ซึ่งปริพันธ์นี้มีค่าเท่ากับพายคูณด้วย y ยกกำลัง 5 ส่วน5นะคะจากค่า y เท่ากับ0ถึง y เท่ากับ 2 จากนั้นนะคะ เราก็จะแทน ค่า y นะคะ ด้วยขอบบนนะคะ ก็คือ 2 นะคะ แล้วก็ลบด้วยแทนค่า y นะคะ ด้วยขอบล่างนะคะ คือ 0 ก็จะมีค่าเท่ากับ 32 ส่วน5พายลูกบาทหน่วย กรณีหมุนบริเวณ r โดยวิธีแบบจานรอบแกน x ได้รูปทรงสามมิติ ที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นวงแหวน มีวิธีในการหาปริมาตรดังนี้ ให้ f และ g เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง โดยที่ f(x) มากกว่าเท่ากับ g(x) มากกว่าเท่ากับ 0 บนช่วงปิด ab และ r แทนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ f(x) และ y เท่ากับ g(x) สำหรับ x ที่มากกว่าเท่ากับ a น้อยกว่าเท่ากับ b ดังรูปนะคะ นำบริเวณ r หมุนรอบแกน x นะคะ ได้รูปทรงสามมิติ การคำนวณหาปริมาตรทำได้ดังนี้ ให้ v แทนปริมาตรของรูปทรงสามมิติที่เกิดจากการหมุนบริเวณ r โดยวิธีแบบจานรอบแกน x เราทำการแบ่งนะคะบริเวณ r ให้เป็นแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งฉากกับแกนหมุนนะคะก็คือแกน x โดยแบ่งช่วง ปิด AB ออกเป็น n ช่วงย่อย จุดแบ่งคือ a เท่ากับ x 0น้อยกว่า x 1น้อยกว่าไปเรื่อยถึง xn เท่ากับ b ปริมาตร V ที่ต้องการถูกแบ่งเป็น n ชิ้น ในแต่ละชิ้นมีปริมาตรเป็น v 1 v 2ไปเรื่อยถึง vn สามารถประมาณปริมาตรของแผ่นจานที่เกิดจากการหมุน แถบสี่เหลี่ยมผืนผ้าชิ้นที่ k ได้ จะเห็นว่านะคะพื้นที่หน้าตัดเป็นวงแหวนนะคะซึ่งมีรัศมีวงนอกนะคะคือ fx s t k และรัศมีวงในนะคะคือ gx s t k เพราะฉะนั้นเราก็จะได้พื้นที่วงแหวนนะคะก็คือ ak เท่ากับ pi คูณด้วย fx s t k ทั้งหมดยกกำลังสองลบด้วย pi คูณด้วย gx s t k ทั้งหมดยกกำลังสอง ปริมาตร VK นะคะก็คือพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยความหนา เพราะฉะนั้นปริมาตร VK ก็จะเท่ากับ AK คูณด้วย delta XK ซึ่งเท่ากับ pi คูณด้วยวงเล็บ fx star k ทั้งหมดยกกำลังสอง ลบด้วย gx star k ทั้งหมดยกกำลังสอง คูณด้วย delta xk จะได้ว่านะคะปริมาตร v นะคะ มีค่าประมาณด้วย sigma vk k เท่ากับ 1 ถึง n ซึ่งเท่ากับซิกมานะคะพายคูณด้วย fx ตา k ทั้งหมดยกกำลังสอง ลบด้วย gx ตา k ทั้งหมดยกกำลังสอง แล้วคูณด้วยเดลต้า x k k เท่ากับ 1 ถึง n ถ้าความกว้างของช่วงนะคะ เดลต้า x k เข้าใกล้0หรือ n เข้าใกล้ infinity เราก็จะได้นะคะ ปริมาตร V ของเราก็จะเท่ากับลิมิตซิกมานะคะ ายคูณด้วยวงเล็บ fx ตา k ทั้งหมดยกกำลังสอง ลบด้วย gx ตา k ทั้งหมดยกกำลังสอง คูณด้วยเดลต้า xk k เท่ากับ 1 ถึง n เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ แล้วจะได้ปริมาตรของทรงสามมิติที่ต้องการคือ ปริมาตร v นะคะ เท่ากับอินทิเกรตจาก a ถึง b pi คูณด้วย fx ทั้งหมดยกกำลังสอง ลบด้วย gx ทั้งหมดยกกำลังสอง dx กรณีหมุนบริเวณ r นะคะ ด้วยวิธีแบบจาน รอบแกน y นะคะ ได้ทรงสามมิติที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นวงแหวนนะคะ จะมีวิธีการหาปริมาตรนะคะ ทำนองเดียวกันกับหมุนรอบแกน x ดังนี้ ให้ w และ v เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง ที่ wy มากกว่าเท่ากับ vy มากกว่าเท่ากับ 0สำหรับทุก y บนช่วงปิด cd และ r แทนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง x เท่ากับ wy และ x เท่ากับ vy สำหรับ y ที่มากกว่าเท่ากับ c น้อยกว่าเท่ากับ d ปริมาตรของทรงสามมิติก็คือ v จะเท่ากับ อินทิเกรตจาก c ถึง d pi คูณด้วยวงเล็บ wy ทั้งหมดยกกำลังสอง ลบด้วย vy ทั้งหมดยกกำลังสอง dy ตัวอย่าง3นะคะ ให้ r เป็นบริเวณที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับรากที่ 2 ของ x และ y เท่ากับ x จงหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุน บริเวณ r รอบแกน x และแกน y วาดรูปบริเวณ r นะคะ ที่ปิดล้อมด้วย โค้งที่โจทย์กำหนด จะได้บริเวณ R นะคะ คือบริเวณที่แรงเงาดังรูปนะคะทำการหาจุดตัดนะคะระหว่างโค้ง y เท่ากับรากที่ 2 ของ x และเส้นตรง y เท่ากับ x จะได้จุดตัดนะคะคือจุด00 และจุด11นำบริเวณ r นะคะมาหมุนรอบแกน x นะคะจะได้รูปทรง 3 มิตินะคะหน้าตัดเป็นรูปวงแหวน แบ่งบริเวณ R นะคะเป็นแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะให้ตั้งฉากกับแกนหมุนคือแกน x ดังนั้นนะคะแผ่นจานหนา dx พื้นที่หน้าตัดมีรัศมีวงนอกนะคะ y เท่ากับรากที่สองของ x พื้นที่หน้าตัดมีรัศมีวงในนะคะ y เท่ากับ x สำหรับ x ที่มากกว่าเท่ากับ 0 น้อยกว่าเท่ากับ 1 เราจะมีพื้นที่หน้าตัดนะคะ a เท่ากับ pi คูณด้วยวงเล็บ รากที่สองของ x ทั้งหมดยกกำลังสอง ลบด้วย x ยกกำลังสอง ดังนั้นนะคะ จะได้ปริมาตรของรูปทรงสามมิติ ที่เกิดจากการหมุนนะคะ v เท่ากับอินทิเกรต0ถึง1พายคูณด้วยวงเล็บ รากที่สองของ x ทั้งหมดยกกำลังสอง ลบด้วย x ยกกำลังสอง dx ซึ่งเท่ากับพายคูณด้วยอินทิเกรต 0ถึง 1 x ลบ x ยกกำลังสอง dx ปริพันธ์นี้นะคะ มีค่าเท่ากับพายคูณด้วยวงเล็บ x ยกกำลังสองส่วนสอง ลบ x ยกกำลังสามส่วนสามจากค่า x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ 1 จากนั้นนะคะแทนค่า x นะคะด้วยขอบบนนะคะที่ 1 นะคะลบด้วยแทนค่า x ด้วยขอบล่างนะคะที่ 0 จะมีค่าเท่ากับพายส่วน 6 ลูกบาศก์หน่วย ต่อไปนะคะทำการพิจารณานะคะบริเวณ r นะคะหมุนรอบแกน y นะคะได้รูปทรงสามมิตินะคะหน้าตัดเป็นวงแหวน จากนั้นนะคะเราแบ่งบริเวณ r นะคะเป็นแถบสี่เหลี่ยม ผืนผ้านะคะ ตั้งฉากกับแกนหมุนนะคะ คือแกน y ทำให้ได้ว่า แผ่นจานหนา dy พื้นที่หน้าตัดมีรัศมีวงนอกนะคะ x เท่ากับ y พื้นที่หน้าตัดมีรัศมีวงใน x เท่ากับ y ยกกำลังสองสำหรับ y มากกว่าเท่ากับ 0 น้อยกว่าเท่ากับ 1 พื้นที่หน้าตัด a ก็จะเท่ากับ pi คูณด้วยวงเล็บ y ยกกำลังสอง ลบ y ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองดังนั้นนะคะจะได้ปริมาตรของรูปทรงสามมิติ ที่เกิดจากการหมุนนะคะ v จะเท่ากับอินทิเกรต0ถึง1พายคูณด้วยวงเล็บ y ยกกำลังสองนะคะลบด้วย y ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสอง dy เท่ากับพายคูณด้วยอินทิเกรต0ถึง1นะคะ y ยกกำลังสองลบ y ยกกำลังสี่ dy ริพันธ์นี้นะคะมีค่าเท่ากับพายคูณด้วย y ยกกำลัง3ส่วน3ลบด้วย y ยกกำลัง5ส่วน5จากค่า y เท่ากับ0ถึง y เท่ากับ 1 แทนค่า y ด้วยขอบบนนะคะก็คือ 1 ลบด้วยแทนค่า y ด้วยขอบล่างนะคะคือ 0 จะมีค่าเท่ากับพายคูณด้วยวงเล็บ 1 ส่วน3ลบ1ส่วน5ซึ่งมีค่าเท่ากับ2พายส่วน15 ลูกบาทหน่วย สรุปในตอนนี้นะคะ ได้ศึกษาวิธีการหาปริมาตรของทรงสามมิติ ที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่กำหนด โดยวิธีแบบจาน โดยแบ่งบริเวณพื้นที่ที่กำหนด ให้แถบสี่เหลี่ยม ตั้งฉากกับแกนหมุน ได้พื้นที่หน้าตัดนะคะเป็นวงกลม หรือวงแหวน ในตอนถัดไปนะคะ เราจะทำการศึกษาการหาปริมาตรของทรงสามมิติ ที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่กำหนดโดยวิธีแบบเปลือกทรงกระบอก